สวัสดีครับ นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของอการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับ ในคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นเรื่องของอชิ้นส่วนและอุปกรณ์นะครับ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ ว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรบ้าง เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าในแต่ละชิ้นส่วนมีหน้าตาอย่างไรนะครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับ มาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนแรกก่อนเลยนะครับก็คือ เคสนะครับเคสก็คือเป็นกล่องนะครับ เป็นกล่องโลหะ ที่ใช้ในการบรรจุอุปกรณ์นะครับทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ อันที่ 2 ก็คือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเนี่ยเป็นแผงวงจรไฟฟ้า ที่เป็นแผงวงจรหลักของตัวคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งใช้ในการให้อุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับมาประกอบอยู่บนตัวเมนบอร์ดรวมไปถึง CPU RAM นะครับหรือการ์ดต่างๆเนี่ยจะจะ เสียบหรือติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับ ชิ้นส่วนที่ 3 ก็คือ CPU นะครับ CPU ก็คือหน่วยที่ใช้ในการประมวลผลอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนะครับ CPU ก็เปรียบเสมือนสมองของตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทำการคำนวณต่างๆนะครับ ทางด้านฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์นะครับ ทางด้านลอจิกต่างๆนะครับชิ้นส่วนที่ 4 นะครับก็คือ RAM นะครับ เป็นหน่วยความจำหลักของเครื่องนะครับทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือพักข้อมูลที่จะส่งไปให้กับ CPU นะครับ หรือส่งไปยังหน่วยอื่นๆ นะครับหน่วยความจำแรมจะทำหน้าที่หรือประมวลผลด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับ ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ประมวลผลความเร็วเนี่ยให้เพียงพอกับตัว CPU เพื่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพนะครับ อันดับที่ 5 ก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับ ฮาร์ดดิสก็คือเป็นหน่วยความจำลอง นะครับของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับ อันดับที่ 6 ก็คือการ์ดเสียง หรือที่เราเรียกกันว่าซาวการ์ดนะครับทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณนะครับออกไปเป็นสัญญาณเสียง เพื่อที่จะส่งสัญญาณต่อไปยังตัวลำโพงนะครับ เพื่อที่จะแสดงเสียงให้เห็นว่าเป็นเสียงอะไรนะครับ อันดับที่ 7 ก็คือการ์ดจอหรือเราเรียกกันว่า VGA card นะครับ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณภาพนะครับ ซึ่งส่งสัญญาณไปยังจอภาพ เพื่อแสดงผลผลลัพธ์ต่างๆ ในการประมวลผลออกมานะครับ อันดับที่ 8 ก็คือการ์ดเครือข่าย หรือที่เราเรียกกันว่าการ์ดแลนนะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ในการเชื่อมหรือส่งข้อมูลนะครับ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน ในระบบเครือข่ายเป็นการสื่อสาร และก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับ อันดับที่ 9 ก็คือ power supply นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้านะครับจากกระแสไฟฟ้าบ้านเนี่ย220 โวลต์เป็นแปลงมาเป็นไฟฟ้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานก็คือ 5 โวลต์นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันดับที่ 10 สายข้อมูลนะครับสายข้อมูลก็จะมีด้วยกัน หลายประเภทนะครับประเภทที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีสายแพรนะครับสายแพรในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็สายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือสาย SATA นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในในบทถัดไปนะครับ อันดับที่ 11 คือสายไฟต่างๆนะครับสายไฟที่ส่งมาจาก power supply นะครับเพื่อมาจะเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับ อันดับที่12ก็คืออุปกรณ์อ่านข้อมูล ที่เป็นสื่อที่อยู่ข้างนอกนะครับ สื่อนอกของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาอ่านเสร็จ แล้วก็เอาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีประกอบไปด้วย พวก CD r o m หรือการ์ดเดอร์ต่างๆนะครับอันดับที่3ก็คือจอภาพนะครับจอภาพก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณภาพออกมานะครับ รับสัญญาณจาก VGA การ์ดหรือการ์ดจอส่งสัญญาณภาพมาให้ผู้ใช้ได้เห็นว่าการประมวลผลเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ อันดับที่ 14 เมาส์นะครับเมาส์ ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อนชี้ตำแหน่งนะครับ ในตัวโปรแกรมในหน้าจอนะครับ เพื่อที่จะแอคชั่นคลิกเลือกคำสั่งตัวนั้นนะครับนั่นคือเมาส์นะครับ อันดับที่ 15 ก็คือคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลโดยแอคชั่นการพิมพ์นะครับโดยผู้ใช้ทำการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือคำสั่งนะครับ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอันดับที่16ก็คือเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่ส่งออกข้อมูลในรูปแบบของฮาร์ดคอปปี้ก็คือการเอาพุทข้อมูลออกมาในรูปแบบของกระดาษหรือเปเปอร์นะครับอันดับที่ 17 นะครับ เครื่องสำรองไฟนะครับหรือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า นะครับที่เราเรียกกันติดปากว่า UPS นะครับ เป็นการเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแรงดันไฟฟ้าให้มีความสม่ำเสมอสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อันดับที่ 18 ก็คือเครื่องสแกนเนอร์นะครับ เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลโดยแอคชั่นการสแกนผ่านวัตถุนะครับสองกราดวัตถุแล้วก็แปลงดึงสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ อันดับสุดท้ายก็คือลำโพงครับก็คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือสัญญาณจากการ์ดเสียงนะครับออกสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงเป็นสัญญาณเสียงให้กับผู้ใช้นะครับได้เรียนรู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เรื่องของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องนะครับ เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับในบทเรียนเนื้อหาในบทหน้าเราจะเรียนรู้เรื่องของการประกอบเครื่องนะครับโดยนำวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ กล่าวถึงในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไปประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้อีกหนึ่งเครื่องนะครับกดติดตามนะครับ